สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานแถบคำสั่งต่างๆ และริบบอนค่ะ การใช้งานบนหน้าจอหลักของโปรแกรม Microsoft Word 2013 จะปรากฏแถบคำสั่งหลักไว้ด้วยกัน9แถบค่ะ และเรียกโดยรวมว่าริบบอนไฟล์แถบเป็นแถบที่แสดงคำสั่งสำหรับการจัดการไฟล์เอกสาร เช่น การบันทึก การสร้าง การพิมพ์งาน รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลไปยังภายนอก ในบางครั้งจะเรียกว่า Backstage View Home Tab เป็นแถบคำสั่งทั่วไปที่ผู้ใช้ใช้งานบ่อยที่สุดสำหรับการจัดการรูปแบบของตัวอักษรหรือข้อความ และการจัดการกับย่อหน้าอันได้แก่กลุ่มคำสั่งการจัดการแบบอักษรกลุ่มคำสั่งการจัดการย่อหน้า และกลุ่มคำสั่ง จัดการสไตล์ของรูปแบบ อักษรและย่อหน้าเป็นต้นค่ะ Insert Tab เป็นแท็บแสดงคำสั่งสำหรับการสร้างตาราง รูปภาพ รูปทรง อักษรศิลป์ แผนภูมิ และอื่น ๆ เช่น การเชื่อมโยง ข้อคิดเห็น หรือการกำหนดส่วนหัวและส่วนท้ายของกระดาษเป็นต้นค่ะ Design Tab เป็นแท็บแสดงคำสั่งสำหรับการออกแบบ โดยมีคำสั่งชุดสไตล์รูปแบบ การกำหนดพื้นหลังของเอกสาร เช่น ลายน้ำ สีพื้นหลังหน้ากระดาษ และเส้นขอบหน้ากระดาษเป็นต้นค่ะ Page Layout Tab เป็นแท็บแสดงคำสั่งสำหรับการจัดการเขาโครงหน้ากระดาษ เช่นการปรับขนาด ระยะขอบของกระดาษ การวางแนวหน้ากระดาษระยะห่างของย่อหน้าเป็นต้นค่ะ Reference Tab เป็นแท็บคำสั่งสำหรับการอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ภายในเอกสาร เช่นสารบัญเนื้อหาสารบัญภาพ เชิงอัดและบรรณานุกรมเป็นต้นค่ะ Mailing Tab เป็นแท็บแสดงคำสั่งสำหรับการสร้างจดหมายเวียน ส่งจดหมาย ฉลากปิดผนึกต่างๆ เป็นต้นค่ะ Review Tab เป็นแท็บแสดงคำสั่งสำหรับการตรวจทางเอกสาร เช่น การตรวจสอบทางคำสะกด และไวยากรณ์ การแปลคำศัพท์ การติดตามเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรูปแบบเป็นต้นค่ะ View Tab เป็นแท็บแสดงคำสั่งสำหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองขณะทำงาน เช่นมุมมองหมุนการอ่าน การย่อขยายหน้าจอ การจัดเรียงหน้าต่างโปรแกรมเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีแท็บพิเศษอื่นๆที่มีคำสั่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของวัตถุต่างๆ บนพื้นที่ทำงานในโปรแกรม เรียกว่าแท็บ คำสั่งตามบริบท เช่นการแทรกรูปภาพและตาราง สำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะและพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ